สัตว์โลกนะครับ พอได้จิตเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่อ่านจิต พัฒนาจิตได้ แล้วก็สามารถรู้ความนึกคิดของสัตว์โลก มันจะไปรู้ตรงนั้นนะครับ ทีนี้สมมุติว่าเขาไปในป่าเนาะงูมีพิษเนาะเสือมันก็ดูร้ายอย่างเงี้ย ช้างเชิงเหล่านี้เป็นต้น จิตนี่ถ้าพัฒนาได้จริงนะครับ มันก็จะคุยกับช้างได้ คุยกับเสือได้ คุยกับงูพิษได้ก็คุยยังไง คุยโดยการนึกนั่นเองครับที่บอกว่าแผ่เมตตาก็ไม่ผิด ต่างคนต่างไปประมาณนั้นครับ ไปอย่ามากลั่นแกล้งแดงแฉกัน เดี๋ยวโดนวันเดี๋ยวโดน โดนหนังสติ๊กแล้วงูมาใกล้ลุงลุงผมมีดาบแล้วครับเฉือนปึดทีเดียวจบแล้วงูจะไปยากอะไรกัน มีตั้งแล้วคอขาดหมดแล้ว ดาบกับลุง นะเขาเขาใช้กันเรื่องของรู้ความนึกของคิดของสัตว์นะครับ ถ้าพัฒนาจิตได้ก็ ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นไม่ใช่อะไร เดี๋ยว ไม่ใช่อ่านจิตนะจิตระดับจิต ออพอถอยหลังมาหนึ่งเก้าไม่ใช้ความนึกความคิด คุยกับสัตว์ที่มีความดุร้าย ผมคุยไม่ได้เนี่ยคือหนู คุยไม่ได้ เออ วันนี้ไปฟังแล้วโอ้จริงจกร้องมันน่าดูเลย รู้ว่าจะดูคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้ดับเบิลดับเบิลกลางวัน สองตัว ไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ ว่าเขียนเป๊ะเลย เป๊ะโชกเลยนะครับ มันเหมือนกับฟังฟังมาแล้ว มันเหมือนกับจำความรีบน้อยลุง รีบเสนอ ไปเราเล็น้อยประมาณนั้นครับ ที่จะทำช่วยแล้วก็วานไปจริงจกทักไปสองตัว ต่อเนื่องกันด้วยนะครับไปครับไปดูนะดูเรื่องของ ของไม่เล่นละเรื่องของ เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับที่ว่าภูมิอากาศเนี่ยครับ เรื่องภูมิอากาศใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เรื่องภูมิอากาศใช่วันเนี้ยเหมือนว่ารีบ รีบเสนอไปเร็วๆหน่อยว่าแล้วก็จริงจกลองเลย เสนอไปให้ใครทีเนี้ยจอมแหสิครับ